Música ใจนัยิ่งคิดยิ่งทองมองสวยมวยจากเธอทางสิรักพวกชาวใจเต้นมเห็นตาเธอาองิางใสสีประวัติศาสตร์ีว่าเลือแม้แต่ท่านยังยอพาขอบลสยบตาืนพอเจอคำววานไม่นาของใจ one. ลุงกันต่อเลยนะลุงขาดป้านะ แล้วเริ่มจะเยอะนะเยอะเยอะจะเลิกก็ต้อง หาเมียเด็กกันหน่อยนะหรือมีแฟนหนุ่มกันนะ Macau

ไเธอแล้วผูกใจถามยังสงสัยเลิกรักกันหรือยัง เราคู้เป็นล้านก็ทั้งแฟนทั้งวงบ่อยครั้งกับร้าไม่ได้จัดยาเลยต้องนั่งคิดนาน 有了。 ออกมา จะได้เป็นคนละเมืองดียอยน่เล็ก ไม่ใหญ่าดีพอดีในพวงที่โตตเหมือนแต่กันฉันดีสียบสดอ ลงกันนิดหน่อยนะเหนื่อยนิดหนึ่งนะ ชื่นชอบนางรำก็ให้ติปได้นะ 20 บาท 10 บาทนะเราจะชื่นชอบกันนะ